สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมารีวิวการหารายได้ออนไลน์นะคะ โดยการใครที่ชอบพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ตัวแคปชั่นนะคะ แล้วก็จะได้เงินนะคะะเดี๋ยวจะมีลิงก์สมัครทูแคปชั่นไว้ทางด้านใต้คลิปนะคะ ก็เข้าไปสมัครกันได้เลย อันนี้ก็จะลักษณะ การทำงานก็คือการพิมพ์ตัวอักษรแคปชั่นแล้วเราก็จะได้เงินนะคะ เมื่อเข้ามานะคะ ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ปรากฏขึ้นมานะคะ ก็จะเป็น order captcha แล้วก็ work for captcha นะคะอ่าเราก็จะมาเข้าที่ work for to captcha นะคะก็คือการพิมพ์แล้วเราก็จะได้เงินมา ขั้นตอนการสมัครค่ะเราก็จะเข้าไปดูกันเลยนะคะ ว่าวิธีการเข้าสมัครมันยากหรือเปล่าก็เข้าไปสมัครกันเลยค่ะ ไปที่ get paid เสร็จแล้วเนี่ย อันนี้ได้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะคะ ก็เข้ามากดตรงที่ registration ได้เลยค่ะ ก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดรีพาสเวิร์ดก็คือใส่อีเมลเราอีกรอบเพื่อเป็นการยืนยันนะคะ แล้วก็กดฉันไม่ใช่โรบอท แล้วก็ทำการรีจิสเตอร์ได้เลยค่ะ ขั้นตอนการสมัครเว็บ to captcha ก็ไม่ได้อยากเย็น ก็เข้าไปสมัครกันเลยค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยใครที่สมัครเสร็จแล้วเนาะก็เข้าไปที่ sign in นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยก็กดใส่อีเมลพาสเวิร์ดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดฉันไม่ใช่โรบอทนะคะ แล้วก็ทำการ sign in เข้ามาหน้าเว็บนะคะ หน้าเว็บนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ขั้นตอนแรกเนี่ยที่ใครยังไม่ได้สมัครนะคะก็จะมาตรงนี้ก็จะเป็นเงินอยู่ที่ 0 บาท0บาทนะคะ ตอนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องเข้าไปทำการสตาร์ทนะคะก็เข้ามาทำการเพิ่มบัญชีสำหรับที่จะให้เขาถอนเงินให้เรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการจ่ายถ้าสมมติว่าเราครบมีเหรียญครบตามกำหนดนะคะเขาก็จะจ่ายให้เรานะคะสำหรับการจ่ายเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้เราผ่านทาง 4 ช่องทางนะคะก็คือทางเว็บมันนี่เพซ่าเพ ำหรับตัวดิฉันเนี่ยก็เลือกเป็นแบบเพซ่านะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีหรือว่ายังไม่ได้สมัครบัญชีเพซ่านะคะก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับการสมัครเพย์พาอะไรประมาณนี้ก็เป็นกระเป๋าเงินออนไลน์นะคะก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะคะลิงก์การสมัครเพซ่าเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านใต้คลิปให้เลยนะเป็นการ อำนวยความสะดวกให้เพื่อนเพื่อนที่พี่ทั้งทั้งหลายนะคะที่ชอบหาเงินออนไลน์เนาะแล้วก็สำหรับบัญชีบิตคอยเนี่ยก็กระเป๋าสตางค์ออนไลน์เหมือนกันสำหรับใครเนี่ยที่สมัครไม่เป็นนะคะ ก็จะมีลิงก์วิดีโอให้ดูอีกก็สามารถทำการเข้าไปสมัครใครที่สมัครไม่เป็นเนี่ยก็เข้าไปดูวิดีโอก่อนแล้วก็ทำการสมัครไปพร้อมๆกันเลยค่ะลิงก์ทุกอย่างเนี่ยก็จะมีอำนวยความสะดวกไว้ให้ทางด้านล่างนะคะ หลังจากนั้นเนี่ย หลังจากเสร็จแล้ว ใครที่อยากจะฝากเงินเข้าเนี่ยก็เข้าไปก็ได้แต่อันนี้ก็คือจะเน้นหาทางสายฟรีนะเราก็ไม่ต้องไปสนใจทางด้านนี้ หลังจากนั้นก็ไปเริ่มกันเลยนะคะ วิธีการเนี่ยก็ไม่ยากเลยก็จะมาตรงหน้านี้เนาะขั้นตอนแรก ๆที่จะทำนะคะ ก็คือเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็มาเลือกเป็นหมว only normal นะคะ หลังจากนั้นเนี่ย ก็จะมีตารางการจ่ายสูงสุดอของการพิมพ์ตัวแคปชั่นไว้ให้นะคะ อ่าเราก็ไม่ต้องสนใจหรอก แค่มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น on only normal เสร็จแล้วเนี่ย ก็ทำการ start เลยนะคะ สังเกตนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มทำเนาะ ก็ยังอยู่ที่ 0 USD นะคะ เราก็เข้าไปทำเลย แล้วก็พิมพ์ไป ก็จะมีเวลาจับนะคะ แล้วก็พยายามทำอย่าให้เวลาหมดนะคะ ก็พิมพ์ไปตามนั้น ก็เป็นการฝึกสังเกตแล้วก็เป็นการฝึกการพิมพ์เข้าไปด้วยนะคะก็ พยายามอย่าพิมพ์ผิดบ่อยนะคะ เพราะว่าเขาจะระงับบัญชีของเราไปหนึ่งชั่วโมงก็คือทำอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าเราทำผิดบ่อยก็ การฝึก อ่าหลาย ๆอย่างเราเลย ก็พิมพ์เข้าไป ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะมันก็จะมีตัวอักษรแคปชั่นมาให้เรา แล้วเราก็เข้าไปพิมพ์พิมพ์พิมพ์จากเมื่อกี้อยู่ที่0 คะก็คือตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นที่ 0.018นะคะลองสังเกตจากตรงนี้ เราก็พิมพ์ไปเรื่อย ๆ ถ้าเราจะหยุดนะคะ เราก็เข้ามาที่ตรง stop ก่อนนะคะ stop เนี่ย ตอนเนี้ยเงินของเราเนะี่ยพิมพ์ไปแค่7แคปชั่นเนาะแต่ก็มีเงินเข้ามาอยู่ที่ 0.0273 บาทแล้วเข้ามาในบัญชีของเรานะคะ วิธีที่จะให้เงินตรงเนี้ยข้ามมาอยู่ตรงนี้นะคะ ก็คือการเปลี่ยนไปหน้าอื่น อาจจะไปที่ setting ก็ได้เนี่ย จากเงิน 0.091 กลายมาเป็น 0.098 ค่ะ ทำแค่แป๊บเดียวเองก็ง่ายกว่าโฆษณา นะคะ ก็ไม่ต้องไปกดรออะไร ก็เป็นการฝึกพิมพ์อะไรของเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ สำหรับการถอนเงินนะคะ ถ้าสมมติว่าครบ1เหรียญ เดี๋ยวจะมาทำการรีวิวการถอนเงินให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกสำหรับขั้นต่ำที่เขาจ่ายนะคะทั้งเพซ่าบิตคอยนะเขาจะจ่ายอยู่ที่มินิมัมการจ่ายนะคะก็คืออยู่ที่1เหรียญนนะคะสำหรับบิตคอยก็1เหรียญเหมือนกันทุกอย่างฟรีค่าธรรมเนียมนะคะ ถ้าสมมติว่าเราครบ1เหรียญเนี่ยเราก็สามารถถอนออกมาได้เลย ก็จะมี อ่า เนี่ยค่ะ ก็จะมี การฝากการถอนอะไรของเรา ก็จะมาแนะนำเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวยังไงเนี่ย ถ้าครบหนึ่งเหรียญนะจะมาถอนกันให้ดูดอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเพซ่าบิตคอยหรือว่าาจะสมัครเว็บ t o Captcha นี้นะคะ ก็จะมี รวมทุกอย่างไว้ให้ด้านใต้ลิงก์นะคะ ใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าติดขัดอะไรตรงไหนนะคะ สามารถโพสถามแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะ เร็วยังไงก็จะเข้ามาตอบให้เป็นระยะระยะนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ วันนี้ก็มีสิ่งดี ๆ มาแนะนำเพียงเท่านี้ค่ะ ลาไปก่อนค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ